ค่ะกลับมาพบกับห้องเรียนในการเรียนรู้อีกครั้งนะคะกับวิชาการวางแผนและการเตรียมการก่อการผลิตค่ะ p r Production นั่นเอง แน่นอนเรามาเรียนรู้เรื่องของบทไปแล้วว่าบทมีขั้นตอนในการทำงานอย่างไร ขณะเดียวกันบทมีความสำคัญอย่างไรบ้าง ดังนั้นเราจะมาเริ่มทำการเขียนบทกันละค่ะว่ามันมีเรื่องอะไรบ้างที่เราควรคำนึงในฐานะผู้เขียนบทค่ะอ่าเราสามารถจะแบ่งเรื่องของบทภาพยนตร์และโทรทัศน์ออกได้ค่ะ เป็น 4 ประเภท 1. บทภาพยนตร์และโทรทัศน์แบบสมบูรณ์ เก่าก็คือจะมีครบทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบท ทั้งการบรรยายเรื่องของภาพ การบรรยายเรื่องของการคุยสนทนา ทุกอย่างจะครบหมด ดังนี้เราจะเรียกว่าแบบสมบูรณ์นะคะ แต่ถ้าเป็นบทภาพยนตร์ ที่มันเป็นบทภาพยนตร์โทรทัศน์ที่เป็นอย่างย่อกล่าวก็คืออาจจะไม่ลงรายละเอียดหรือว่าดีเทลทั้งหมด แต่ว่ายังทำให้การสนทนาหรือว่าการ ดำเนินเรื่องนั้นราบรื่นต่อไปได้ แบบที่ 3 ค่ะ เรียกว่าเป็นบทภาพยนตร์และโทรทัศน์ เฉพาะรูปแบบแบบนี้จะเป็นลักษณะของการที่ดึงในจุดที่มีความสำคัญสำคัญเข้ามาเท่านั้น เข้ามาเท่านั้นค่ะ เช่นส่วนที่เป็นเรื่องของเวลา ส่วนที่เป็นของหัวข้อ ส่วนที่เป็นของส่วนที่จำเป็นจะต้องให้แต่ละคนเนี่ยพูด พวกนี้ก็จะมีความสำคัญ เพราะว่าดึงมาเฉพาะในจุดที่สำคัญเท่านั้น ต่อไปเป็นเรื่องของบทภาพยนตร์และโทรทัศน์ที่เป็นแบบคร่าว กล่าวก็คือจะดึงมาเฉพาะจริงๆนะคะ ในส่วนที่จำเป็นจะต้องใช้แล้วก็เว้นช่องว่างเอาไว้เพื่อมาเติมเต็ม อย่างเช่น รายการสารคดีนะคะแล้วก็รายการสนทนาหรือว่าสัมภาษณ์ต่างๆ กล่าวคือจะมีกรอบไว้ให้ค่ะว่าเวลาอะไรจะถามอะไรบ้าง เข้ารายการส่วนกลางของรายการแล้วก็ตอนจบเป็นอย่างไรบ้าง อันนี้จะเป็นบทโทรทัศน์ แล้วก็บทภาพยนตร์นะคะ แบบอย่างคร่าว ผ่านจากเรื่องของ 4 ประเภทไปแล้วของบทภาพยนตร์นะคะ แน่นอนเมื่อเราจะทำการเขียนกันแล้วเนี่ยมันมีส่วนที่มันต้องเกี่ยวข้องนะ ในเรื่องของการเขียนบท ดังนั้นเรามาดูกันดีกว่า ว่า มีส่วนอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องค่ะ ส่วนที่เกี่ยวข้องเรื่องของการเขียนบทนะคะภาพยนตร์และโทรทัศน์เนี่ยก็เราจำเป็นค่ะที่จำเป็นจะต้องรู้จักสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเขียนบทค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดิโซฟของภาพนะคะขนาดของภาพที่เป็น MS CU นะคะแล้วก็ LS รวมแม้กระทั่งเรื่องของสัญลักษณ์ต่างๆ ที่นำมาใช้ในการเขียนบท เพราะว่าทั้งหมดเนี่ยมันทำให้การเขียนบทนี่ลื่นไหล ขณะเดียวกันผู้เขียนบทเนี่ยจะไป่ต้องใช้จุดเนี้ยเข้ามาสื่อสาร เพื่อใช้ในการประชุมหรือว่าต้องการจะ brainstorm แน่นอนเมื่อพูดถึงขนาดภาพเมื่อสักครู่แล้ว เรามาลงลึกเรื่องของขนาดภาพ การเขียนบท ภาพยนตร์และโทรทัศน์กันดีกว่าค่ะ จากภาพที่อาจารย์อ้อมใจได้นำมันเป็นตัวอย่างนะคะ ก็จะเห็นว่าถ้าต้องการจะเห็นสีหน้าอารมณ์ของตัวละครแล้วก็ต้องใช้ขนาดภาพที่เป็น ECU ก็จะเห็นว่าเธอมีแววตาอย่างไรบ้าง ปากเธอสั่นระเรือหรือเปล่าแต่ว่าพอขยายภาพออกมาขนาด CU ก็จะเห็นทั้งใบหน้าของเธอ รู้แล้วว่าเธอผมสีอะไร เธออยู่ที่ไหน แต่ว่าพอออกมาอีกก็จะเห็นรูปร่างของเธอทั้งหมด เป็นขนาด MS แล้วก็เป็น LS เมื่อเต็มรูปร่าง แต่ว่าถ้าเราต้องการจะโชว์ให้เห็นบรรยากาศของภาพทั้งหมด เราก็ต้องเลือกภาพแบบ ELS ก็ทำให้เห็นว่าตัวละครตัวนั้นอยู่ที่ไหน และเหตุใดเขาถึงทำแบบนั้น เรียกว่าบรรยากาศก็มีส่วนนะ ในเรื่องของการเขียนบทค่ะ นอกจากขนาดภาพเมื่อสักครู่ที่ได้กล่าวมาแล้วนะคะ เรายังมีเรื่องของขนาดภาพที่เกี่ยวข้องกับบุคคล หรือตัวละครในนั้นให้ฟังด้วย ในช็อตนั้นอาจจะเป็นช็อตที่มีคน 2 คนเช่น พระนางเราเรียกแบบนี้ว่าทูช็อต คือมีคน 2 คนอยู่ในเฟรมขณะเดียวกันถ้ามี 3 คนก็จะเป็นทรีช็ shot และถ้าเป็นกลุ่มคน เช่นอาจจะเป็นหนังเหมือนคอมเมดี้ให้เห็นทุกคนก็เรียกว่ากรุ๊ปช็อตหรือว่าการถ่ายภาพแบบผ่านไหลอาจจะเป็นลักษณะของออสิ่งที่กำลังคุยกันอย่างข้ามเข่ง ก็จะมีการใช้มุมภาพแบบนี้เกิดขึ้นค่ะอนอกจากนั้นแล้วขนาดของภาพเรายังคงต้องคำนึงถึงเรื่องของทิศทางของภาพค่ะ ว่าเราจะถ่ายภาพนั้นเนี่ยจากด้านหน้า ด้านข้าง ซ้ายหรือว่าขวาทั้งหมดนี่มีส่วนสำคัญหมด เพราะอย่าลืมว่าในเมื่อเราแบ่งสเปซซ้ายขวาแบบนี้แล้วเนี่ยด้านข้างเนี่ยอาจจะต้องมีอะไรที่ทำให้ผู้ชมเนี่ยได้เห็นหรือว่าสังเกตหรือเปล่า หรือว่ากาลังจะแบ่งเพื่อให้ผู้ชมได้สังเกตอะไรอีกข้างหนึ่งเฟรมแบบนี้นำมาใช้ในการสื่อความหมายของการเขียนบทที่ดีนะคะ เรียกว่าเป็นสัญญาให้ผู้ชมเนี่ยดูบทนั้นเนี่ยอย่างมีชั้นเชิง มุมมองของการถ่ายภาพก็เช่นเดียวกันค่ะ มุมมองเนี่ยจะทำให้เกิดอะไรคะ อารมณ์ของการรับชมของผู้ดูได้อย่างชัดเจน อย่างเช่นถ้าเราใช้ภาพมุมต่ำก็คือนำกล้องเนี่ยนะคะ อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าวัตถุ หรือว่าต่ำกว่าระดับสายตา ภาพที่เกิดขึ้นมาก็จะถูกว่าเหมือนกับถูกข่มเหงเราต้อยต่ำกว่า เราเป็นจุดรองหรือว่าจุดด้อยกว่า ภาพมันจะออกมาเป็นลักษณะแบบนั้น อาจจะเป็นเจ้านายที่ด่าลูกน้องก็ได้ ใช้มุมภาพแบบนี้ ภาพมุมสูงบ้างล่ะ มุมสูงเป็นอย่างไร มุมสูงก็คือตัวกล้องนี้จะอยู่เหนือวัตถุ หรือว่าเหนือสายตาเราขึ้นไปข้างบน จะเป็นลักษณะของอะไรคะ การที่แข็งเก่งกว่า การใช้อำนาจ การมีบารมี การออกคำสั่ง ผู้ชมจะรู้สึกเยี่ยงนั้น นี่คือการใช้ภาพมุมสูงนะคะ นอกจากนั้นแล้วยังมีภาพระดับระดับสายตาที่พูดถึงเรื่องของคนสองคนที่อยู่ในระดับเดียวกันค่ะ ก็ใช้มุมระดับสายตาในการคุยกัน ทั้งหมดเนี่ยจะต้องอยู่ในบท นะคะขณะเดียวกันนอกจากมุมของภาพที่ได้กล่าวไปแล้วเนี่ยมันยังมีเรื่องของหน้าที่ของช็อตต่างๆ ที่นำมาใช้ว่าทำไมถึงเลือกช็อตแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นอะไรคะคัตอินช็อตคัตเอาเวช็อตแอคชั่นช็อตนะคะหรือว่าเป็นรีเวิร์สช็อตช็อตพวกนี้นำมาใช้ในการเขียนบทที่มีความแตกต่างกัน ต้องมาศึกษากันค่ะ โดยเราได้มีเอกสารนะคะใส่ไว้ในบทเรียนแล้ว ผู้เรียนก็สามารถจะไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามหน้าที่ช็อตต่างๆ ดังนี้ได้ค่ะ นอกจากหน้าที่ช็อตของแล้วเนี่ยยังมีเรื่องของการวางตำแหน่งของช็อตอีกค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ close cutting shot นะคะ parallel shot นะคะ narrative shot cutting shot ทั้งหมดเนี่ยค่ะเราสามารถจะนำมาใช้ในการวางตำแหน่งของช็อตได้ลองคิดภาพนะคะว่าถ้าเราเป็นคนที่กำลังทำบท แล้วเรากำลังคิดภาพเพื่อจะเขียนลงไป ให้คนที่ไปถ่ายเอาบทของเราที่เป็นชุดชุดติ้งสคริปต์เนี่ยไปถ่ายทำต่อได้ เมื่อเขารู้ว่าอ๋อภาพเนี่ยจะต้องเป็นลักษณะมุมแบบนี้อยู่ด้านนี้อ๋อคนอ่านคนถ่ายก็จะเข้าใจชัดเจนมากขึ้นกับอารมณ์ตัวละครนั้น นอกจากนั้นยังมีการเชื่อมระหว่างช็อต ซึ่งการเชื่อมระหว่างช็อตเนี่ยค่ะทำให้เราเห็นเหตุการณ์ทั้งหมด มีความเชื่อมโยงกันอย่างไร บางครั้งการเชื่อมระหว่างช็อตเนี่ยก็ทํทำให้เราอะไรคะทำให้ผู้ผู้ที่ชมหรือผู้ที่อ่านเนี่ยเกิดความเชื่อมโยงกันว่าอ๋อเหตุการณ์เมื่อสักครู่นี้มันเป็นแบบนี้ ดังนั้นเมื่อเหตุการณ์นี้ถูกส่งไม้ต่อลงมาอีก มันจะเกิดเหตุการณ์อะไรต่อไป บางทีมันเกิดการลุ้นระทึกนะระหว่างการเชื่อมโยงระหว่างช็อตแล้วก็การใช้ขนาดภาพของช็อตหรือมุมภาพของช็อตที่เกิดขึ้นมันทำให้อะไรคะ ผู้อ่านหรือว่าผู้ที่ชมเนี่ยเกิดการติดตาม มันเป็นเรียกว่าชั้นเชิงในการเขียนบทค่ะ บางคนอาจจะนำเรื่องอะไรคะ ช่วงกลางเรื่องขึ้นมาก่อน หลังจากนั้นค่อยปล่อยเป็นอะไรคะ ต้นเรื่องแล้วก็ตอนจบ ทั้งหมดเนี่ยมันสามารถจะพลิกแพงเพิ่มเติมได้ เพียงแต่ว่าคนที่ทำการเขียนบทเนี่ยจำเป็นจะต้องเรียนรู้ในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเขียนบทที่ได้กล่าวมา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรคะ จำได้ไหมขนาดของภาพ มุมมองของภาพ การเชื่อมโยงภาพ ถูกไหมคะทั้งหมดเนี่ยจำเป็นจะต้องอยู่ในสกรีนเพย์ช h o ติ้งสคริปต์หรือว่าอยู่ในในสตอรี่บอร์ดเพราะว่าอะไรคะ เราทำงานกันเป็นทีมดังนั้นการเขียนบทตรงนี้จึงมีความสำคัญมากค่ะ ก็จากที่ได้เรียนรู้เรื่องของบทมาแล้วกำลังจะนำพาไปสู่อะไรคะ การหาสถานที่ถ่ายทำและฉากตามที่เราได้เขียนไว้ในบท ดังนั้นแสดงว่าบทของเราเนี่ยจะทำให้เราหาสามารถหาสถานที่ถ่ายทำและฉากต่อไปได้ ทั้งนี้นะคะ สามารถจะอ่านเพิ่มเติมได้จากข้อมูลที่ได้โยนไว้แล้วในบทนะคะ ก็ขอให้ทุกคนที่กำลังจะทำบทต่างๆ เนี่ยให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นเนี่ยได้นำหลักการดังกล่าวที่ได้เรียนรู้มานะคะ นำไปใช้ในการเขียนบทแน่นอนและมั่นใจว่าจะทำให้บทเนี่ยสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นทำให้บทชัดเจน แต่อย่าลืมนะคะว่าเราจะไม่ทำการยัดเยียด เรื่องของบทต่างๆ เนี่ย หรือว่าตัวละครต่างๆ ที่มันแน่นเอียดมากเกินไป เพราะว่าจะทำให้เกิดอะไรคะ เกิดความอัดแน่นแล้วก็อึดอัด ทั้งนี้อาจารย์อ้อมใจหวังว่าเรื่องของเทคนิค นะคะ แล้วก็องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องการเห็นบทเนี่ย น่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย พบกันในบทต่อไปค่ะ ขอบคุณค่ะ